Gracias.

Yeah. ราอยากบอกมีหวานของสรัน Oh. ยิ้มมองยังไงก็น่ารักและผางเล่มเธอสวยทีจริงสาวไทยโอ้โหทำยังไง้เธอน้องลงในรายสัปดาเธอมีชื่อว่าสุชาวดีคนรักกูตั้งมีแต่เรียนมีสี ฝั่งนู้น ใจเย็นๆ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับ รอเวทีเคลียร์กันให้โล่งเดี๋ยวได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันแน่นอนค่ำคืนนี้นะครับ ต้องขอบพระคุณสวัสดีครับ สวัสดีครับ